หลายคนที่ทำการอัปเดต iOS 14 มาแล้วพบว่าหน้าจอโฮมสกรีนนะครับไม่มีวิดเจ็ตในลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนครับว่าเราจะต้องทำอย่างไร พร้อมแล้วมาชมวิธีการได้เลยนะครับ เรามาดูกันครับว่าเราจะนำวิดเจ็ตมาแสดงที่ด้านหน้าโฮมหลักของเครื่องเราได้อย่างไร วิธีการง่าย ๆ ครับ ให้จิ้มค้างครับที่หน้าจอบริเวณตรงไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องกดที่ไอคอนนะครับ กดที่ที่ว่างเปล่าก็ได้ครับ จิ้มค้างไว้อย่างนี้จะขึ้นเครื่องหมายให้เราทำการเพิ่ม ที่มุมบนซ้ายครับให้เลือกที่เครื่องหมายบวก จากนั้นให้เราทำการเลือกวิดเจ็ตครับที่จะนำมาแสดงที่หน้าโฮมนะฮะผมจะเลือกเป็น Smart Stack นะครับหรือว่าวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะเนี่ยเราแตะเข้าไป เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ขนาดแบบไหน อันนี้ขนาดกลางแบบยาวๆ อันนี้ขนาดเล็กแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส อันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วก็ขนาดแบบใหญ่นะครับ ผมจะเลือกขนาดกลาง ผมก็จะกดเพิ่มวิดเจ็ตแล้วก็ตัวนี้นะครับวิดเจ็ตตัวที่เราเลือกจะเพิ่มมาอยู่ที่หน้าโฮมสกรีนนะครับยังไม่พอเราต้องการเพิ่มอีก เราก็กดที่เดิมครับ แล้วก็เลือกวิดเจ็ตนี้มาขนาดแบบไหนนะครับบางวิดเจ็ตจะมีให้เลือกแค่2ขนาด เรากดเพิ่มมิจเจตเข้าไป แล้วหลังจากนั้นเราจัดตำแหน่งเลยครับว่า เราอยากจะให้แสดงแบบไหนอย่างไร แล้วแต่ใครจะออกแบบเองเลย ผมจะเลือกอีกอันนึงนะครับ ผมชอบนาฬิกานะครับ ผมจะเลือกนาฬิกาออกมานะฮะนาฬิกาตรงนี้ผมจะเป็นแบบยาวนะครับ เป็นแบบยาว แล้วผมต้องการที่จะนำนาฬิกาเนี้ยเข้ามาอยู่ในสมาร์ทสแต็กของผม หรือว่าสแต็กอัจฉริยะอีกทีนึงผมก็จับเลื่อนลากเข้าไปอีกทีนึงนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะนี้ ผมขอแสดงอุณหภูมิ แบบเฉพาะอันเล็กๆนะฮะ ผมจะเอาอุณหภูมิไว้อยู่มุมบนขวาแบบนี้ แล้วก็เอาแคลอรี่ของผมไว้อยู่มุมบนซ้ายแบบนี้นะฮะแบบนี้ แล้วก็เลื่อนสมาร์ทสแต็กของผมขึ้นมาแบบนี้ เท่านี้ครับผมก็กดเสร็จสิ้น เห็นไหมครับ จะเห็นว่าหน้าโฮมสกรีนของเราได้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้สแต็กซ้อนแบบอัจฉริยะขึ้นมานะครับ เราสามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลต่างๆ ได้แบบนี้นะฮะ ส่วนมิจเจตอื่นๆ ก็จะอยู่ตำแหน่งตามที่เราต้องการ ถ้าเราอยากเลื่อนอยากปรับ จิ้มที่บริเวณตรงไหนก็ได้ครับ ปรับตามต้องการตามชอบใจเลยนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆ ในการเพิ่ม แล้วก็จัดวิดเจ็ตให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการนะครับ ต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของคลังแอป ที่ผมจะเสริมให้อีกนิดนึง เดิมทีเห็นไหมครับว่าเราติดตั้งแอปพลิเคชัน มันก็จะอยู่เต็มหน้าจอของเราแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่อยากให้หน้าจอเหล่านี้แสดงทำอย่างไร วิธีการครับจิ้มค้างที่หน้าจอตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็แตะที่บริเวณไข่ปลาด้านล่างนะครับ จุดๆ เห็นไหมครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยแตะหนึ่งที หน้าต่างแก้ไขหน้าจะโผล่ขึ้นมา ทุกหน้าครับจะถูกติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนั่นหมายความว่าเราจะแสดงหน้าแอปเหล่านั้นออกมานะครับวิธีการก็คือให้เอาเครื่องหมายถูกออกอ่าแล้วกดเสร็จสิ้นที่มุมบนขวา จะเห็นจุดประมาณ 5 จุดใช่ไหมครับเรากดเสร็จสิ้น เราเลื่อนแบบนี้ครับ1เนี่ยผมให้แสดง 3 หน้า1 2 3 แล้วก็พอเสร็จ หน้าที่ 3 แล้วเวลาเราตวัดมาด้านขวาสุดนะครับเราก็จะเห็นคลังแอปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกในกรณีที่แบบเราอยากจะซ่อนหน้าต่างของแอปต่างๆนะครับไม่ให้มันเยอะให้มันแสดงแค่หน้า 2 หน้านะครับก็ทำแบบนี้มาที่หน้าหลัก แล้วก็ปัดมาด้านขวาทีนึงก็มาหน้าที่ 2 ปัดมาหน้าที่ 3 เราก็คิดซะว่า บริเวณหน้า 2 หน้า 3 เหล่านี้เราก็เลือกแอปที่จำเป็นจำเป็นมาไว้นะครับแอปที่ไม่จำเป็นเราก็ค่อยไปค้นหาในคลังแอปอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนการตั้งค่าง่าย ๆ สำหรับใครที่เพิ่งอัปเดตเป็น iOS 14และต้องการที่จะเพิ่มวิจเจตเข้ามาที่หน้าจอ แล้วก็บริหารจัดการเรื่องคลังแอปนะครับให้ได้ตามนี้ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับอย่าลืมครับ ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมผมต้อนมดสวัสดีครับ